ส่วน Data Solution ภาครัฐ นะครับ ซึ่งเป็นส่วนที่ดูแลเกี่ยวกับตัว Open Data โดยตรงนะครับก็คือแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า data.go.th นะครับบางท่านอาจจะเคยเข้าไปเล่นบ้างแล้วนะครับ หรืออาจจะเคยดาวน์โหลดข้อมูลจากตัวเว็บไซต์ตัว data.go.th บ้างแล้วนะครับ ซึ่งในวันนี้ผมก็จะเอาประสบการณ์นะครับที่ทำจากตัวที่เป็นการทำ Open Data ของทางสพรเนี่ยบวกผนวกกับการทำที่เราผลักดันตัว Data Governance นะครับผนวกเข้าร่วมกันนะครับ เพื่อให้ เป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับให้ทุกท่านเนี่ยพอที่จะเริ่มเห็นภาพนะครับ ว่าทำไมเราถึงต้องทำ Data g o v e r n a นะครับทำไมเราถึงต้องทำตัว Open Data นะครับเพื่อที่ให้ให้ท่านเนี่ยได้นำตัวองค์ความรู้นี้นะครับไปปรับดันแล้วก็ไปพัฒนาในส่วนของส่วนราชการต่อไปนะครับ ในทีนี้นะครับก็ผมเท่าที่ผมดูอันเจนดานะครับ ตัวกำหนดการเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ย ทุกท่านคงได้รับฟังจากทางสำนักงงานสถิติบ้างแล้วนะครับเกี่ยวกับการทำ Data Catalog นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยพาร์ทของการทำทำ Data Catalog เนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการทำตัว Data Governance จริงๆ มันจะเป็นส่วนหลักเลยนะครับ ในการที่จะให้ทุกท่านเนี่ยเห็นภาพชัดนะครับว่าการทำ Data Governance เนี่ยควรจะเริ่มต้นอย่างไรนะครับก็คือจะมีส่วนส่วนชัดๆเลยครับ ก็คือเรื่องของการทำ Data Catalog แต่วันนี้นะครับในสไลด์ของ ของผมช่วงนี้เนี่ยจะค่อนข้างแตกรายละเอียดลงไปอีกเยอะอีกนิดนึงนะครับว่าเราจะขับเคลื่อนในการทำ Data Governance กับ Data Catalog ไปพร้อมๆกันอย่างไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องเรียนให้ทราบตามตรงนะครับว่าตัวที่เป็น Data Governance เนี่ยอาจจะเป็นเรียกว่าเหมือนจะเป็นคำใหม่นะครับบางท่านอาจจะเพิ่งเคยได้ยินในปีนี้หรือปีที่ผ่านมานะครับแต่จริง ๆแล้วเนี่ยคำนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมามาสมัยนานมากแล้วนะครับจริงๆ มันเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณสักปี 90ด้วยซ้ำไป ครับจริงๆมันมันเกิดคำคำว่า governance ขึ้นมาก่อนนะครับก็คือจริงๆเป็นคำที่ทางท่านวิทยากรทางกพรเนี่ยได้ได้พูดถึงไปแล้วนะครับ ก็คือเรื่องของการทำ good governance จริงๆเป็นคำ governance คำคำนี้เป็นคำเดียวกันเลยนะครับคือการบริหารจัดการที่ดีนะครับ แต่ในเรื่องของการจัดการเนี่ยมันจะมีหลายเรื่องนะครับ มีเรื่องของการทำองค์กรนะครับ มีเรื่องของการจัดการคนนะครับ ในส่วน ส่วนของตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการจัดการ Data หรือข้อมูลนะครับ เนื่องจากว่าตอนนี้ข้อมูลเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่ามีมีปริมาณที่เยอะขึ้นนะครับ หลาย ๆคนเนี่ยก็คือจะได้รับเทรนมานะครับมีแนวโน้มเรื่องของ Big Data เรื่องของ Data ที่มันหลากหลายมากขึ้นนะครับในปัจจุบันทำให้เราเนี่ยจะต้องมาดูนะครับว่าองค์กรของเรามีข้อมูลอะไรนะครับแล้วเราจะจัดการข้อมูลนั้นอย่างไรนะครับบางท่านอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับ ทางสพรเนี่ยเราเคย ออกตัวรูปได้มาเล่มหนึ่งนะครับ เราเรียกมันว่า Data Governance Framework นะครับ ก็คือเรื่องของกรอบทำให้บานข้อมูลภาครัฐได้ทางหน่วยงานเนี่ยได้ลองศึกษานะครับว่าควรจะทำอย่างไรกับมันบ้างนะครับ ซึ่งท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดตัวรูปเต็มๆเนี่ยได้ตามตัวเว็บลิงก์นี้เลยนะครับ ตัวสไลด์เนี่ยจะให้ทางทีมงานส่งให้ทุกท่านเลยนะครับ ก็ตัวตัวที่เป็นรูปเล่มนี้นะครับ ก็จะประกอบไปด้วยหลากหลายคอมโพเนนต์นะครับ ก็ผมก็จะพยายามที่จะหยิบยก ตัวบทต่างๆนะครับ ในรูปเล่มนี้ออกมาเพื่อที่จะสรุปในวันนี้แบบสั้นๆ ให้ท่านผ่านแบบโอเวอร์วิวให้ให้ท่านเห็นภาพว่าตัวตัวเล่มนี้มันพูดถึงเรื่องอะไรบ้างครับ รวมถึง การที่ท่านจะเอาตัวที่เป็นเนื้อหาตรงนี้เนี่ยไปปฏิบัติจริงเนี่ยท่านควรจะเริ่มต้นอย่างไรนะครับผมก็จะมี practice ให้ท่านเห็นด้วยนะครับเนื่องจากว่าทางทางทีมผมเองเนี่ยก็คือ ได้เริ่มผลักดันตัวนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เอาประสบการณ์ตัวนี้มาใช้ให้ทุกท่านเห็นนะครับ ทีนี้นะครับ เรามาเริ่มต้นจากคำว่า Data Governance ก่อนนะครับว่าทำไมเราถึงก็ต้องจะทำตัวที่เป็นธรรมาพิบาลนะครับหรือว่าทำไมเราข้อมูลภาครัฐตรงนี้นะครับ เนื่องจากว่ามันเกิดปัญหานะครับเราต้องดูที่ปัญหาก่อนนะครับ เราต้องเกาให้ถูกที่คันนะครับหนึ่งเลยนะครับ ก็คือข้อมูลเนี่ยปริมาณมันเยอะขึ้นมากๆนะครับ ทำให้เนี่ย เวลาที่จัดเก็บข้อมูลเนี่ย เรา เราบ่งบอกไม่ได้นะครับ ว่าตัวจัดข้อมูลเนี่ยมันจะกระจายกระจายอยู่ที่ไหนบ้างนะครับ อันนี้เป็นปัญหาแรกเลยนะครับ ที่เราจะเจอกับข้อมูลขนาดใหญ่นะครับ เนื่องจากว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีกฎระเบียบนะครับ ที่เกี่ยวข้องกับตัว Data ลงไปมากนักนะครับ ก็คือเราจะต้องมีการ ัดระเบียบตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปด้วยนะครับ เพื่อที่จะได้ระบุตัวตนของคนที่มีความรับผิดชอบหรือว่าเราจะได้สืบคนได้นะครับ ว่าตัวข้อมูลเนี่ยตกลงที่มันกระจัดกระจายเนี่ยมันอยู่ที่ไหนบ้างนะครับ อันนี้เป็นขั้นแรกเลยนะครับในเรื่องของการที่เราจะลดปัญหาเรื่องปริมาณข้อมูลมากๆเนี่ยคือเราเราต้องการที่จะค้นหามันเจอนะครับส่วนที่2เลยนะครับก็คือเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลนะครับ พอเรารู้แล้วว่าข้อมูลนั้นนะอยู่ที่ไหนอยู่กับใครแล้วนะครับการเข้าถึงข้อมูลนั้นก็จะมีปัญหาด้วยเหมือนกันเช่นเรื่องของ อาจจะข้อมูลเนี่ยติดไปอยู่กับเจ้าหน้าที่บางคนนะครับแล้วเจ้าหน้าที่คนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้แชร์ไฟล์ให้กับองค์กรทราบ หรืออาจจะไม่ได้เปิดข้อมูลตรงนี้ให้กับคนคนอื่นเนี่ยเข้ามา access ข้อมูลได้นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันยังไม่อาจจะ อาจจะช่วงเริ่มต้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีเรื่องของการจัดการในส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทำข้อนั้นเนี่ยเราก็จะผลักดันนะครับในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลลักษณะนี้ด้วยนะครับ ว่าหน่วยงานเนี่ยจะต้องเป็นต้องต้องเริ่มมีการกำหนดสิทธิอนุญาตนะครับ ในมีการแบ่งขั้นนะครับเรื่องเรื่องของชั้นความรับข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อให้กับการแบ่งแบ่งยูเซอร์นะครับหรือว่าคนที่จะเข้ามาเข้าถึงข้อมูลเนี่ย จะต้องมีการปฏิบัติอย่างไรบ้างนะครับหรือว่ามีแนวทางในการทำอย่างไรบ้างที่ถึงจะเข้าถึงตัวข้อมูลนั้นได้นะครับหรือข้อมูลนั้นเนี่ยจะต้องอยู่ในรูปแบบที่เรียกว่ามีคุณภาพนะครับแล้วก็อยู่ในรูปแบบที่สามารถง่ายต่อการเข้าถึงหรือว่าสามารถนำไปใช้ต่อได้ง่ายนะครับ ซึ่งการนำไปใช้ต่อได้ง่ายเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยเป็นเป็นเรื่องของ การที่ดาวน์โหลดข้อมูลไปใช้แล้วนะครับหนึ่งเลยเนี่ยเราเราต้องรู้ว่าใครเนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดข้อมูลนั้นไปได้นะครับพอดาวน์โหลดไปปุ๊บเนี่ยเราเขาต้องรู้ด้วยว่าเขาเอาไปใช้ยังไงถึงถึงจะถูกต้องนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยบางบางข้อมูล ถ้าเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์นะครับบางทีมันก็ผิดเพี้ยนไปเลยนะครับหรืออาจจะไม่ตรงกับความหมายความเป็นจริงที่ข้อมูลนั้นพยายามที่จะเสื่อออกมาเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ ในส่วนนี้แหละที่จะเป็นหัวใจสำคัญนะครับ ที่เราจะเอาตัวที่เป็นเรื่องของนโยบายนะครับ เรื่องของการทำ คอม p l แอนซ์ต่างๆนะครับเรื่องของการทำตามกฎระเบียบ แล้วก็การสร้างกฎขึ้นมานะครับ หรือว่ามีเรื่องของกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเอามาผนรวมกันเพื่อที่จะขับเคลื่อนตัว Data Governance นะครับ แล้วก็เราจะพยายามลดปัญหานะครับ ในส่วนของที่เกิดขึ้นจาก Data เนี่ยออกไปให้ได้มากที่สุดนะครับ เพื่อที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยมีแนวทางในการปฏิบัติเนี่ยเป็นแนวทางเดียวกันนะครับ เราจะได้มีระเบียบในการใช้เนี่ยเหมือนเหมือนกันนะครับนี่คือเป็นเป็นเป็นขั้นแรกของการทำ governance เลยนะครับ ทีนี้นะครับการที่จะให้องค์กรเนี่ยนำไปสู่เรื่องของ governance ได้เนี่ยหนึ่งเลยครับคือองค์กรเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยน mindset ก่อนนะครับให้องค์กรเนี่ยเป็นการขับเคลื่อนด้วย Data นะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเดต้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเขามีคำศัพท์คำหนึ่งครับที่เกิดขึ้นนะครับใหม่เขาเรียกว่า Data is a new oil นะครับหรือว่าข้อมูลเนี่ยเป็นเหมือนดังน้ำมันนะครับแต่น้ำมันตัวเนี้ยมันจะมีประโยชน์ได้ ก็ต่อเมื่อเรานำน้ำมันเนี้ยไปกลั่น เราอาจจะต้อง เอา น้ำมัน ดิบตรงเนี้ยไปกันทำให้มันเกิดขึ้นมา เป็นคำใหม่เลยครับ คือบางคน เขา อาจจะมองว่า data is a new oil แต่ data quality is a new gold นะครับก็คือข้อข้อมูลที่มีคุณภาพ เนี่ย มัน มัน เปรียบอย่างทองคำเลยนะมันเป็นทรัพย์สินหนึ่งนะ ครับ ที่ทางแต่ละคนเนี่ยถือไว้นะครับแล้วแล้วเราข้อมูลพวกนี้มันสามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มเติมได้นะครับหรือสามารถที่จะเอามาขับเคลื่อนในองค์กรได้นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ย ทำไมเราถึงจะต้องเอา Data กรณีมาเคลื่อนนะครับ เพราะว่ามันจะมีเรื่องของที่เราเนื่องจากเราเองเนี่ยเป็นหน่วยงานรัฐด้วยนะครับ เราต้องมีการปฏิบัติตามตัวกฎหมาย ซึ่งกฎหมายเนี่ยมีหลายตัวมากนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัว Data ยกตัวอย่างเช่น พรบข้อมูลข่าวสารนะครับ พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA นะครับซึ่งก็ก็ได้มีการประกาศไปเมื่อเมื่อปีที่แล้วนะครับ แล้วก็ได้มีการเลื่อนไปจนถึงปีหน้านะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับ ซึ่งขาซึ่งพรบหรือว่ากฎหมายพวกนี้เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั้งหมดเลย นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำข้อมูลไปใช้นะครับ เรื่องของการจัดเก็บข้อมูล หรือข้อหรือหรือเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลนะครับ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เรียกว่าทางสพรเนี่ยเราเก็บรวบรวมครับทุกทุกเรียกว่าทุกบทกฎหมายนะครับแล้วเราก็เอาตัวที่เป็นบทกฎหมายตรงนี้เนี่ยมาขับเคลื่อนผลักดันให้หน่วยงานราชการเนี่ยได้ทำตามนะครับ แล้วก็ได้พอพอเราเริ่มทำตัวกฎหมายนั้นเนี่ยเราจะได้ตอบตัวที่เป็นกฎหมายได้ด้วยนะครับเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องของการสร้างความมั่นใจนะครับ ถ้าเกิดข้อมูลของหน่วยงานนะครับ เรามีเรื่องของกฎระเบียบที่ทำให้หน่วยงานเป็นก o v e r n a n c แล้วนะครับ สิ่งที่จะทำให้เห็นได้ชัดเลยนะครับคือเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นนะครับ ในการที่จะเอาข้อมูลนี้ไปใช้ต่อนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่อาจจะเป็นลักษณะของเปิดเผย หรือเป็นลักษณะของการแชร์ข้อมูลระหว่างกันก็ตามนะครับซึ่งตรงนี้นะถ้าเกิดแต่ละที่นะครับแต่ละส่วนเนี่ยมีการทำข้อมูลนั้นไว้เนี่ย มันจะสร้างความเชื่อมั่นกับตัวข้อมูลนั้นมากนะครับว่าข้อมูลเนี่ยไม่ได้ว่าอามโนขึ้นมานะครับแต่ว่าข้อมูลเนี่ยมันมีแหล่งที่มาอย่างชัดเจนแล้วเราสามารถที่จะสืบค้นกลับไปย้อนหลังได้ว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันมาจากไหนนะครับใครเป็นคนรับผิดชอบบ้าง หรือจะต้องเอาข้อมูลเนี่ยไปใช้ทำอย่างไรนะครับเราจะได้ตรงวัตถุประสงค์กับตัวข้อมูลนะครับ พอเรามีการเปิดข้อมูลครับ มีการเรื่องของการแชร์ข้อมูลเกิดขึ้นนะครับ ก็จะทำให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในนะครับ จริงๆ ไม่ใช่เพียงแค่ภายในนะครับยังมีภายนอกด้วย แต่เรื่องของภายในเนี่ย มันจะเป็นเรื่องของการนำข้อมูลที่มีการอาจจะเป็นบางทีเนี่ยข้อมูลเก็บไว้แค่บางส่วนนะครับ ส่วนหรือไฟล์ได้ไฟล์หนึ่งหรือสำนักไฟล์สำนักอื่นเนี่ยเก็บรวบรวมไว้ แต่ว่าไม่เคยแชร์ให้กับสำนักอื่นรับทราบเนี่ยบางทีเนี่ยในในเรื่องของการขับเคลื่อนนะครับในเรื่องของการทำงานบางอย่างเนี่ย มันก็อาจจะมีเรื่องของหลักหรือว่ามีเรื่องของไทม์เรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับว่าอาจจะมีเรื่องของการขอข้อมูลระหว่างไปมานะครับทำให้ข้อทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเนี่ยบางทีมันก็ใช้ระยะเวลานานในการปฏิบัติงานซึ่งในส่วนนี้เนี่ยถ้าเราเกิดมีกระบวนการนะครับมียังยังไม่ต้องมีระบบก็ได้นะครับ มีเรื่องของกระบวนการที่เราจะมีการแชร์ Data กันนะครับ หรือว่ามีการพัฒนาเรื่องของการแชร์องค์ความรู้กันเนี่ยก็สามารถที่จะเอาข้อมูลตัวนี้มา แลกเปลี่ยนกันแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในได้นะครับ หรือถ้าเกิดข้อมูลเนี่ยมันมีการแลกเปลี่ยนกันเยอะๆ นะครับ หรือว่ามีการใช้กันภายในเยอะๆเข้าเนี่ย เราอาจจะทำมาทำเป็นระบบขึ้นมาเป็นรูปแบบของอัตโนมัติก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้ลดภาระงานบางส่วนลงเพื่อที่จะได้เอาเวลาแล้วก็เอาประสิทธิภาพในส่วนอื่นเนี่ยไปพัฒนาในส่วนอื่นได้นะครับ ทีนี้นะครับก็คือในเรื่องของการ ทำให้ข้อมูลเนี่ยพอเราแชร์ออกไปนะครับ หรือว่ามีผู้ส่วนมีส่วนได้ส่วนเสียหรือ stakeholder อื่น ๆ เนี่ยนำข้อมูลของเราเนี่ยเอาไปใช้แล้วนะครับจริง ๆ แล้วเนี่ยข้อมูลส่วนนี้เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างสำคัญมากนะครับถ้าเป็นในธุรกิจนะครับข้อมูลอ่าถ้าเรามองว่าข้อมูลเป็นข้อมูลของลูกค้านะครับแล้วเราเปิดข้อมูลลูกค้าออกไปเนี่ยมาจะมองว่าเป็นเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดข้อมูลนี้ให้กับพาร์ทเนอร์นะครับหรือว่าเป็นธุรกิจที่มีเรา มีผลประโยชน์ร่วมกัน ลักษณะนี้นะครับ ก็คือจะสามารถที่จะพัฒนานะครับ แล้วก็ พัฒนาในสร้างมูลค่าในส่วนนี้ได้มากขึ้นนะครับ ก็คือในเรื่องของการถ้าถ้าเป็นหน่วยงานภาครัฐเนี่ยแน่นอนครับว่าถ้าเกิดเรามีการแชร์ Data กันระหว่างหน่วยงาน หรือบูรณาการหน่วยงานบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยการข้ามหน่วยงานกันเนี่ย ตัวประสิทธิภาพทำเรื่องของยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการให้บริการประชาชนเนี่ย ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการได้อย่างสูงมากนะครับนอกจากนั้นนะครับจะมีเรื่องของตัวถ้าเกิดเรา มีการแชร์ข้อมูลนะครับ แล้วก็มีการเปิดเผยกระบวนการต่างๆ นะครับ ให้กับบุคคลภายนอกเนี่ยรับทราบนะครับ ว่ากระบวนการของเรานะมีเรื่องของการทำ Data อย่างไรนะครับ มีเรื่องของการกำหนดระเบียบอย่างไรบ้างนะครับ มันเป็นเรื่องของการสร้างความโปร่งใสด้วยนะครับ เนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยถ้าหน่วยถ้าประชาชนนะครับ เราเขาเขามีบทบาทหนึ่งนะครับ ในการที่จะเข้ามาตรวจสอบหรือว่าเข้ามาดู ในส่วนของการทำงานของราชการได้ด้วยนะครับ เนื่องว่าข้อมูลของราชการเนี่ยบางส่วนบางอย่างนะครับ มันอาจจะเป็นข้อมูลที่ประชาชนเขามองว่ามันเป็นข้อมูลภาคดำมืดนิดนึงนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะสร้างนะครับในส่วนนี้เนี่ยหรือสร้างแอมบูเลเมนต์สร้างสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ของตัวส่วนราชการเนี่ยได้มากนะครับ ทำให้ประชาชนเขาเห็นว่า หน่วยงานรัฐเนี่ยเราทำงานอย่างไรนะครับทำงานอย่างโปร่งใสอย่างไรเนี่ยตรงนี้มันก็คือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้วยนะครับให้กับประชาชนว่าเราหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเราดำเนินการอย่างโปร่งใสทีนี้นะครับผมอยากจะขออนุญาตแยกนิดนึงนะครับ เนื่องจากว่าคำว่าข้อมูลนะครับกับคำว่าสารสนเทศเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันมาก ๆนะครับ ก็คือเป็นคำว่า Data กับ Information ผมก็เลยเอารูปนี้มาให้ทุกท่านเห็นนะครับ ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า Data Information Knowledge และ Wisdom เนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับคือต้องเรียนตามตรงครับว่าส่วนราชการเนี่ยเนื่องจากว่าเราใช้คำภาษาไทยกับคำภาษาอังกฤษเนี่ยมันค่อนข้างใกล้เคียงกันครับ คือคำว่าข้อมูลกับข้อมูลสารสนเทศก็เนื่องจากว่าถ้าเป็นถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริงๆครับก็คือข้อมูลดิบเลยเป็นข้อมูลที่เป็นเรคคอร์ดเลย อาจจะยังไม่ได้มีการระบุความหมายลงไปเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าว่า Data แต่ถ้าเกิดนำข้อมูลนั้นนะครับมาวิเคราะห์แล้วนะครับ มาเขียนเป็นมีการเรียบเรียงแล้วมีการให้ความหมายเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเรียกส่วนนี้ว่า information นะครับซึ่ง information เนี่ยมันจะสร้างองค์ความรู้นะครับ หรือว่าสร้างทำให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่ตัว information พยายามที่จะสื่อนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าตัวองค์ความรู้เนี่ยเราจะควรจะมีการจัดการมันอย่างไรครับถ้าผมยกตัวอย่างให้มันชัดขึ้นนะครับอย่างเช่นเรื่องของตัวนโยบาย แผนนโยบายต่างๆ นะครับ ซึ่งบางบางท่านนะครับบางบางหน่วยงานเนี่ยเขาจะมองว่าแผนหรือนโยบายต่างๆ นี่คือ Data ซึ่ง จริง ๆ ไม่ใช่นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยตัวแผนหรือว่าตัวที่เป็นรูปเล่มต่างๆเนี่ยมันคือ Information เหตุผลเพราะว่านะครับเนื่องจากว่าถ้าเป็นแผนเนี่ยก็คือก่อนที่จะนำเป็นแผนได้เนี่ยคนที่เขียนแผนเนี่ยก็ต้องมีการรวบรวมข้อมูลก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นสมมติว่าเป็นแผนอย่างที่ผมเคยได้ดำเนินการนะครับเป็นแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเนี่ยก็คือมีการรวบรวมอินเด็กซ์ต่างๆ ของต่างประเทศ นะครับว่าแนวโน้มของประเทศต่างๆในการพัฒนาเป็นอย่างไรบ้างนะครับ แล้วก็ as is หรือว่าข้อข้อมูลที่เป็นปัจจุบันณตอนนี้ที่ประเทศไทยดำเนินการดำเนินการอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง แล้วเราเอาตรงนั้นมาวิเคราะห์ ซึ่งตรงนั้นนะครับเนื้อก่อนที่จะเป็นตัวแผนเนี่ยอันนั้นคือ Data มันคือ Data ดิบนะครับหรือถ้าเป็นของเรื่องของการให้บริการต่างๆนะครับก็คือเป็นเรื่องของ transaction นะครับหรือเป็นอ่าเป็นส่วนที่บริการ ประชาชนแต่ละคนที่เข้ามาอันนี้นะครับที่เป็นเรคคอร์ดแต่ละเรคคอร์ดเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า Data นะครับซึ่ง Data พวกนี้เมื่อเราให้ความหมายหรือเราเอานำมาวิเคราะห์นะครับจัดทำเป็นรูปแบบหรือสตอรี่แล้วเนี่ยตัวนี้เราเรียกมันว่า information ครับ ซึ่ง information นะครับเป็นเป็นคำคำที่เราอาจจะได้ยินเมื่อสมัยสักสิบปีที่แล้วนะครับคือคำว่าสารสนเทศนั่นเองครับก็ถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นข่าวสารนะครับข่าวสารนี่ก็เป็นถือว่าเป็นอินโฟมิชันอย่างหนึ่งเหมือนกัน เนื่องจากว่าอาจจะ เกิดเหตุการณ์บางอย่างครับซึ่งเหตุการณ์พวกนั้นคือ Data แต่ว่ามีการนำเหตุการณ์พวกนั้นมาเรียบเรียงใหม่นะครับแล้วก็เล่าเรื่องให้กับผู้รับสารฟังอีกทีหนึ่งเนี่ยอันนี้คือข่าวสารนี่คือ information พอเรารู้นะครับว่า information เนี่ยมันมันคืออะไรนะครับมันคือสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่พอเรารู้สักปุ๊บเราคิดวิเคราะห์ต่อยอดไปอีกนิดหนึ่งครับ เรารู้ว่าถ้าเป็นอินโฟมิชันแล้วเนี่ย ันจะสร้างให้เกิดความองค์ความรู้ต่างๆครับเราสามารถที่จะเรียนรู้นะครับจากข้อมูลข่าวสารพวกนี้เนี่ยแล้วเป็นเป็นสิ่งที่เป็นบทเรียนที่เราเรียนรู้ได้นะครับพอเราเรียนรู้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องคิดต่อไปนะครับว่าเราควรจะทำอย่างไรกับมันบ้างนะครับถ้าเป็นอย่างแผนเนี่ยคือเรารู้แล้วว่าแผนเนี่ยจะเกิดอะไรบ้างครับแล้วเราเราควรที่จะดำเนินงานตามแผนอย่างไรบ้างนะครับลักษณะนี้นะครับอันนี้จะเป็นภาพที่ผมพยายาม จะแยกนะครับคำว่า information กับ data ออกจากกันเนื่องจากว่าเวลาที่เราทำข้อมูลลงไปจริงๆนะครับ ลงลงไปถึงเทคนิคลงไปถึงเรื่องของการจัดการเนี่ย เราต้องลงไปให้ถึง data จริง ๆ นะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเราแต่เรื่องของ information อย่างเดียวเนี่ย มันจะเป็นเรื่องของการจัดการอีกรูปแบบหนึ่งเลยครับ หรือถ้าเกิดไปเรื่องของ knowledge เนี่ยเรื่องของการจัดการ knowledge เนี่ย บางท่านอาจจะเคยได้ยินบ้างแล้วนะครับก็คือเรื่องของการทำ KM หรือว่า knowledge management ต่างๆนะครับ ก็ รงนี้เราเราต้องจัดการให้ทุกจุดนะครับก็คือไปจัดการที่ Data ทีนี้ตัว Data นะครับจริงๆเนี้ยมีหลากหลายรูปแบบนะครับที่เรียกว่า Data นะครับ ซึ่งอันนี้พยายามที่จะแบ่งออกมาเป็นประมาณสักสามประเภทหลักๆนะครับ ก็คือเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างนะครับ ข้อมูลที่กึ่งโครงสร้าง แล้วก็ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างซึ่งข้อมูลหลักๆนะครับที่ทางส่วนราชการเราอาจจะคุ้นชินสักส่วนใหญ่นะ ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง อย่างเช่น ข้อมูลที่เป็นกระดาษนะครับ ข้อมูลต่างๆข้อความ รูปภาพเสียงหรือวิดีโอนะครับ ที่เก็บไว้เนี่ยข้อมูลรูปลักษณะเนี่ยจะเรียกว่าเป็นข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างยกตัวอย่างนะครับ อย่างเช่น พวกวาระนะครับ หรือการประชุมต่างๆนะครับ ก็แบบเนี้ยทำตัวอย่างเราจะเก็บข้อมูลลักษณะเป็นหรือว่าเป็นเป็นรูปแบบของเอกสาร ซึ่งลักษณะเนี้ยครับ วิธีการจัดการเนี่ยก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับครับผมมีมีท่านพิเชษกับท่าน ตอนที่มีอาจารย์อาจารย์ยกมือครับขอบคุณอาจารย์บริษัทอาจารย์บริมีประเด็นอะไรไหมอาจารย์ใช่ค่ะคือคือไม่ได้มีประเด็นค่ะ แต่ว่าเอ่อจากสไลด์เมื่อกี้เนี่ยค่ะที่ในเรื่องของ information กับ data ค่ะคืออยากเรียนถามอาจารย์นิดนึงคือ เอ่อเหมือนที่เคยเข้าใจนะคะเอ่ออย่างเช่นกรณี ที่สบคเสนอรายงานสถานการณ์โควิด ที่มียอดผู้ติดเชื้อหรือว่ายอดผู้เสียชีวิตหรือว่ายอดที่ออกจากโรงพยาบาลตัวนี้ถือว่าเป็นอินโฟเมชันหรือว่าเป็น data ค่ะ ถ้าเป็นยอดนะครับ เป็นยอดผู้ป่วย ข้อมูลที่เป็นผู้ป่วยที่เป็นตัวเลขนะครับ ตัวเนี้ยเป็น data นะครับแต่เป็นแต่ถ้าเอาตัวที่เป็น data หลายๆตัวนะครับมาจัดทำเป็นรายงาน สถานการณ์ประจำวันนะครับ ตัวรายงานสถานการณ์ประจำวันอันนั้นคืออินโฟมิชันครับถือว่าเป็นอินโฟมิชันใช่ไหมครับคือเอาข้อมูลจากหลาย ๆ ส่วนแล้วก็มารวมเป็นเพื่อที่จะรายงานใช่ครับพวกรายงานส่วนใหญ่รายงานเนี่ยจะเป็นรูปแบบของอินโฟมิชันเกือบทั้งหมดครับ คือนำตัว Data จากที่เป็นข้อมูลดิบ จากที่หลาย ๆ ที่แล้วก็มาประมวล เพื่อที่จะเป็นตัวของการรายงานสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ หรือว่าเป็นการรายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน ในแต่ละเรื่อง ในแต่ละประเด็น อันนี้เข้าใจถูกต้องไหมคะ ใช่ครับ ถูกต้องครับตัวนี้นะครับ มีความแตกมันจะมีความแตกต่างกัน ค่อนข้างจะเป็นเส้นบางๆนิดหนึ่งนะครับ เนื่องจากว่ามันค่อนข้างใกล้เคียงกันมากนะครับข้อมูลที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน หรือเป็นรายงานปัจจุบันกับข้อมูลที่เป็นจำนวนผู้ป่วย หรือว่าจำนวน ผู้ติดเชื้อนะครับจริงๆ ถ้าถ้าเรามองครับจำนวนผู้ติดเชื้อถ้ามันโดดโดดมาเลยเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ย อาจจะเราอาจจะรับรู้ได้แค่ว่าอ๋อนี่คือจำนวนผู้ติดเชื้ออย่างเดียวแต่ถ้าเกิดมีการเล่าเรื่อง หรือมีการรายงานเข้าไปนะครับ ว่ารายงานผู้ติดเชื้อตั้งแต่สามเดือนที่ผ่านมานะครับ ทำให้มีตัวเลขยอดผู้ผู้สูงขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ลักษณะนี้ครับ คือมันจะเริ่มเริ่ม ไล่ระดับขึ้นไปนะครับว่าเป็นอินโฟมชันแล้วทำให้เรารู้โนเลจแล้วก็เรื่องของว่าถ้าเกิดมีข้อมูลที่มีนวโนมที่สูงขึ้นเนี่ย เราควรจะต้องจัดการอย่างไรบ้าง อันนี้คือไปสู่ของการวิจตอมนะครับเท่ากับว่า เท่ากับว่าการที่ทำ Data ให้เป็น Information แล้วก็จะไป Knowledge ได้ต้องมีกระบวนการของการ Analytic หรือว่าการวิเคราะห์อะไรเข้ามาแทรกในส่วนของอีกตัว Information ด้วย พื่อที่จะนำไปสู่การที่จะเป็น knowledge ส่วนตรงนี้เพื่อที่จะไปแก้ไขปัญหา หรือว่าที่จะไปทำอะไรต่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ ถูกต้องครับถูกต้องครับ ขอบคุณค่ะอาจารย์ครับผมขออนุญาตต่อเลยนะครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างแล้วนะครับ เราไปส่วนของข้อมูลที่มีโครงสร้างบ้างนะครับ ซึ่งข้อมูลที่มีโครงสร้างจริง ๆ ดูแล้วดูดูง่ายๆเลยครับ คือข้อมูลที่เป็นรูปแบบของ หรือข้อมูลที่เป็นลักษณะของที่มี header และ row ชัดเจนนะครับ ก็ถ้าถ้าเอาง่ายที่สุดมากกว่านี้เลยนะครับ ก็คือข้อมูลที่เป็น Excel แต่ Excel เนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นโครงสร้างเสมอไปนะครับมันอาจจะเป็นข้อมูลที่เป็นกึ่มโครงสร้างก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตัว Excel เนี่ยเราสามารถที่จะทำรูปแบบของรายงานหรือว่าทำในรูปแบบของเอกสารลงไปในตัว Excel ได้นะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะตีว่าข้อมูลนั้น อาจจะเป็นข้อมูลที่ที่อาจจะกึ่งๆนิดนึงนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเกิดเราสามารถที่จะเอาข้อมูลรายงานที่เป็น Excel ที่เป็นรายงานเนี่ย ทำมาเป็นรูปแบบของโครงสร้างชัดเจนเนี่ย มันสามารถที่จะจัดการได้ง่ายกว่า นะครับ ยกตัวอย่างนะครับ เช่น เราสามารถที่จะฟิลเตอร์ข้อมูลบางฟิลนะครับ ในตัวที่เป็น Excel ได้ หรือเราจะเอาตัวที่เป็นข้อมูลตรงนี้ไปเข้าโปรแกรมนะครับในการคำนวณอื่นๆได้ บางท่านอาจจะเคยใช้นะครับ อย่างเช่นโปรแกรม SPSS นะครับ หรือว่าโปรแกรมวิเคราะห์เชิงสถิติ ซึ่งข้อมูลพวกนี้มันจะเป็นลักษณะของตารางทั้งหมดเลยนะครับเราเราเรียกในส่วนนี้ว่าเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่มีโครงสร้าง ซึ่งนอกจากนอกจากมันสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ง่ายนะครับเรื่องของการจัดการนะครับ เรื่องของการจัดเก็บต่างๆเนี่ย ถ้าท่านดูนะครับท่านท่านลองดูที่เป็นไฟล์ด็อกิเมนต์กับไฟล์ที่เป็น Excel ต่าง ๆเนี่ยขนาดนะครับมันจะต่างกันมากนะครับถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นโครงสร้างเนี่ยขนาดมันจะค่อนข้างเล็กกว่า คือวิธีการจัดการข้อมูลเนี่ยอันนี้เป็นค่อนข้างเชิงเทคนิคนิดนึงครับ เนื่องจากว่าพอมันมีโครงสร้างเนี่ยตัวคอมพิวเตอร์เขาเขาสามารถที่จะแปลงสารนะครับแล้วก็กอดรหัสมันได้ง่ายกว่าข้อมูลที่เป็นที่เป็นแบบไม่มีโครงสร้าง ทำให้เวลาที่เราจัดเก็บต่างๆนะครับ เรื่องของตัวฐานดัตตร์เบสเออเนี่ยมันจะค่อนข้างเล็กกว่ามาก ๆนะครับแล้วก็สามารถจัดการได้ค่อนข้างง่ายกว่าแต่อีกรูปแบบหนึ่งนะครับ เป็นรูปแบบที่เขาเรียกว่ากึ่งโครงสร้าง หรือบางที่เนี่ยเขาอาจจะตีรวมไปเลยนะครับ ว่าบางตำราเนี่ยเขาจะตีรวมไปเลยว่า ข้อมูลที่มีโครงสร้างกับกึ่งโครงสร้างเนี่ยเป็นประเภทเดียวกัน ก็คือข้อมูลที่เป็นโครงสร้างไปเลยนะครับบางที่ก็จะเรียกว่าอย่างนั้นครับซึ่งรูปแบบของกลึงโครงสร้างเนี่ยจริง ๆ แล้วหลายๆหน่วยงานก็มีการใช้นะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลลักษณะนี้เหมือนกันนะครับตัวอย่างเช่น ตัวเว็บเซอร์วิสนะครับเป็น XML หรือเป็น JSON หรือเป็นรูปแบบ API นะครับบางท่านอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะครับ ซึ่งรูปแบบเนี้ยจริงๆแล้วมันค่อนข้างที่จะ เป็นกึ่งๆนิดนึงเนื่องจากว่ามันจะมีการอธิบายด้านบนนะครับมีเมตาเดต้าเนี่ยผสมรวมอยู่ในตัวเนื้อไฟล์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นจะเป็นไฟล์ที่อาจจะเป็นถ้าเปิดครั้งแรกเนี่ยบางท่านอาจจะไม่คุ้นชินเนี่ยจะอ่านไม่ออกนะครับอาจจะไม่รู้ว่าจะจะอ่านมันอย่างไรนะครับจริง ๆแล้วเนี่ยพวกที่มีกึ่งโครงสร้างเนี่ยเขาจะมีตัวขั้นนะครับหรือภาษาเทคนิคเขาเรียกว่าลิมิเตอร์นะครับอาจจะอาจจะ เป็นการกำหนดสแตนดาร์ดขึ้นมาว่า ตัวค่าจะเป็นแบบไหนครับเป็นขีดเป็นลูกน้ำหรือว่าเป็นฟันหนูนะครับซึ่งแต่ละแต่ละรูปแบบไฟล์ก็จะมีการกำหนดสแตนดาร์ดแตกต่างกัน แต่พอเราแต่แต่พอเราเอามาเปิดนะครับ เราก็จะรู้ว่าจริงๆเราข้อมูลเนี่ยเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยนะครับแล้วเราสามารถที่จะเปิดข้อมูลได้ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นข้อมูลที่เป็น JSON เนี่ยจริงๆเราสามารถที่จะ Excel เปิดได้นะครับ ถ้าเราเปิดปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นเลยนะครับว่าเป็นข้อมูลที่เป็นตารางนะครับก็คือข้อมูลที่เป็นโครงสร้างนะครับ ชัดเจนซึ่งรูปแบบนะครับ การที่เป็นข้อมูลที่เป็นโครงสร้างกับกับไม่มีโครงสร้างเนี่ยวิธีการจัดการก็จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับ ถ้าเป็นข้อมูลที่แบบไม่มีโครงสร้างเลยนะครับเป็นด็อกิเมนต์ต่างๆเนี่ย ก็เราจะจัดการด้วยด้วยลักษณะการการทำแบบคล้ายๆ กับที่ที่เมื่อสมัย10 ปี ก่อนที่เราทำนะครับเรื่องของการทำ KM ต่างๆนะครับ knowledge management knowledge center นะครับที่จะเอาข้อมูลหรือว่าเอาเป็นพวกสไลด์ หรือว่าเป็นประกาศเป็น เป็นกฎหมายต่างๆ ครับ ขึ้นไปบนระบบให้กับคนในองค์กรเนี่ยแชร์ข้อมูลกันหรือว่าดาวดาวน์โหลดข้อมูลตรงนั้นไปได้ ซึ่งลักษณะใกล้เคียงกันเลยครับกับการที่มีเป็นข้อมูลที่เป็นโครงสร้าง ซึ่งข้อมูลโครงสร้างเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ได้เรียกว่าเป็น knowledge management แล้วแต่เราจะทำอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งเรียกว่า data catalog นี้ คคือเอาข้อมูลที่มีโครงสร้างเนี่ยมาทำเป็น Data Catalog ที่จะง่ายกว่า แต่เนื่องจากว่าข้อมูลนะครับเนื่องจากข้อมูลค่อนข้างหลากหลายนะครับทำให้ Data Catalog เนี่ยมันกินความไปถึงข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างไปด้วยนะครับ อันนี้จะเป็นภาพนะครับภาพรวมของการที่เกิดข้อมูลเกี่ยวกับรัฐขึ้นมาเนื่องจากว่ารัฐเราเองเนี่ยอาจจะมีภารกิจนะครับ เรื่องของการให้บริการประชาชน หรืออาจจะเป็นการบริหารจัดการภายในของหน่วยงานรัฐเองนะครับ ไม่ว่าจะภารกิจไหนก็ตามเนี่ยมันทำให้เกิดกระบวนการสร้างข้อมูลขึ้นมานะซึ่งข้อมูลเนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบเบื้องต้นนะครับ ว่าข้อมูลเนี่ยมีมีได้หลากหลายแบบประเภทนะครับ ซึ่งข้อมูลตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่หน่วยงานนะครับ เก็บเป็นสินทรัพย์หรือว่าเก็บเป็นเป็นเป็นส่วนที่เป็นแอสเซ t ของตัวเองขึ้นมานะครับ อาจจะอยู่ในรูปแบบของแต่ละคนเก็บไว้ในเครื่องของเจ้าหน้าที่นะครับ หรือบางถ้ามีระบบใหญ่ๆหน่อยเนี่ยก็คือจะเก็บไว้ในส่วนของดัตเตอร์เบสของ หรือฐานข้อมูลของของหน่วยงานนะครับ ซึ่งไม่ว่าจะลักษณะไหนก็ตามเนี่ย อาจจะมีรูปแบบของการกระจัดกระจายกันอยู่บ้างนะครับ ในการจัดเก็บตรงนี้นะครับ ซึ่งเราจะต้องเอากระบวนการของการทำธรรมาพิบาลข้อมูลหรือ Data Governance เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องครับเพื่อที่จะจัดระเบียบตรงนี้เนี่ย ให้มีการค้นหาได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าข้อมูลเนี่ยอยู่กับเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่ง แล้วก็สูญหายไปตามการเวลาเนี่ย มันก็อาจจะทำให้บางสิ่งบางอย่างของของ มูลค่าบางสิ่งบางอย่างของทางรัฐเนี่ยมันหายไปนะครับตรงนี้นะครับที่เป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับสำหรับการทำก o v e r n a n c e นะครับ ก็คือเราต้องมีการจัดระเบียบข้อมูล ตรงนี้นะครับก็ในรูปแบบของอาจจะเป็นรูปแบบของทำ data catalog ก็ได้นะครับหรือเรื่องรูปแบบของการจัดการระเบียบหรือ process ก็ได้เหมือนกันนะครับทั้งสองวิธีนี้ไม่มีไม่มีส่วนไหนที่ผิดเลยนะครับ หรือบางที่เนี่ยเขาใช้รูปแบบของประสบผสมผสานระหว่างกันก็ได้นะครับพอเราจัดเก็บนะครับแล้วก็มีการแบ่งประเภทมีการ แบ่งแล้วว่าข้อมูลเนี่ยจะเก็บไว้อยู่ไหนบ้างนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนของการนำไปใช้แล้วนะครับ ว่าข้อมูลเนี่ยเราจะเอาไปใช้ทำอะไรบ้าง ถ้าเกิดเป็นข้อมูลในเชิงสถิติเนี่ยเราสามารถที่จะเอาข้อมูลตรงนี้ไปวิเคราะห์นะครับ เข้าสู่หรือว่าเข้าโปรแกรมในเชิงสถิติได้นะครับ หรือก่อนที่จะไปข้อมูลเชิงสถิติเนี่ยเราอาจจะไปจัดชั้นความลับก่อนนะครับ ว่าข้อมูลเนี่ยจะเป็นความลับรูปแบบไหนนะครับ ซึ่งณตอนนี้ที่ทางสพรเราแบ่งให้นะครับ จะมีรูปรูปแบบด้วยกัน4่ประเภทนะครับ ก็คือข้อมูลที่เป็นลักษณะข้อมูลเปิดนะครับสองคือลักษณะข้อมูลของความลับทางกฎหมายหรือความลับทางราชการนะครับสามคือข้อมูลที่อยู่ภายในหน่วยงานนะครับ หรือว่าเชดเดต้าครับสี่ก็คือข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ หรือว่าข้อมูลที่เป็น personal data นะครับซึ่งไม่ว่าจะลักษณะไหนก็ตามนะครับจริงๆนะมันอาจจะต้องมีเรื่องของการตกลงกันก่อนนะครับ ในหน่วยงานว่าเราจะแบ่งข้อมูลลักษณะแต่ละประเภทเนี่ยอย่างไรนะครับ แล้วแต่ละประเภทเนี่ย จริงๆมันต้องมีเรื่องของการกำหนดลงไปด้วยครับว่าเราจะมีการดำเนินนโยบายแต่ละประเภทอย่างไรครับ เพื่อให้ตรงนี้มันเกิดสู่กระบวนการของการทำดัฐบักกอเวนนได้ทีนี้นะครับผมก็พยายามขยายความลงไปอีกนะครับ ว่าพอดีคำว่าคำว่า governance เนี่ยจริงๆ มันเป็นคำที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับ จริงๆแล้วถ้าใจความสำคัญหลัก ๆ เนี่ยมันคือเรื่องของการการกำกับที่ดีนะครับ คำว่า Data Governance เนี่ยมันคือการทำ Data Management บวกกับการนำนโยบายหรือการสร้างกฎระเบียบเนี่ยเข้าไปพร้อม ๆกับการจัดการข้อมูลนะครับ ซึ่งตรงในส่วนนี้เราเรียกทั้งหมดรวมกันเลยนะครับว่า Data Governance นะครับหรือจริงๆเนี่ยเราอาจจะมองว่า Data Governance เนี่ยมันเป็นส่วนควบคุมของการจัดการก็ได้ ครับ เราจัดจัดการอาจจะมองว่าเราจัดการดีแล้วนะครับ แต่เราจะรู้ได้ไงว่าจัดการนั้นดีจริง ๆครับ เราต้องใช้กลไกของการทำ governance นะครับมาเป็นนกลไกในการทดสอบ ว่าสิ่งที่เราจัดการไปเนี่ย ข้อมูลที่เราจัดการเนี่ยดีพอหรือยังครับอันจริงๆอ่ะถ้าผมพูดเป็นยกตัวอย่างอีกรูปแบบหนึ่งเลยนะครับ เป็นรูปแบบที่ท่านอาจจะคุ้นชินมากกว่านะครับ ยกตัวอย่างเช่น ท่านไม่แน่ใจว่าท่านท่านมีอยู่หรือเปล่าครับอย่างเช่นเรื่องของการจัด เก็บเอกสารแฟ้มดำนะครับ หรือการจัดเก็บเอกสารจัดซื้อจัดจ้างต่างๆนะครับซึ่งการจัดเก็บลักษณะนี้ก็จะมีระเบียบอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็นระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง หรือว่าอาจจะเป็นข้อมูลอื่นๆนะครับเป็นอ่าเป็นเช่นเป็นสารบัญนะครับเป็นหนังสือสารบัญต่างๆเนี่ยก็จะมีระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสารบัญต่างๆเนี่ยมาควบคุมนะครับในการจัดการเอกสารพวกนั้นนะครับ ซึ่งวิธีการจัดการนะครับ ลักษณะจริงๆเนี่ยใกล้เคียงกันเลยครับเป็นรูปแบบเดียวกันกับ การทำ ก็วันแนเลย แต่ว่านั้นเป็นเป็น document g o v e r n นท่านั่นเองนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่ารัฐเราครับมีภารกิจค่อนข้างเยอะนะครับหลากหลาย แล้วข้อมูลเนี่ยมันมันมันไม่สามารถเจาะจงเหมือน เป็นข้อมูลจากสื้อจจ้าง หรือข้อมูลสารบัญได้นะครับ คืออาจจะลงไปเรื่องของบริการต่างๆ ของหน่วยงานเลยเนี่ยตรงนี้แหละครับ เป็นหัวใจที่ทำไมเราถึงเราไม่มีกฎระเบียบกลางที่จะจัดการตัว Data g o v e r า a น c นโดยตรง เนื่องจากว่า หน่วยงานเนี่ยจะต้องเอาเรื่องของหลักการของ governance เนี่ยไปบริหารงานของตัวเองนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนงานบางอย่างนะครับให้กับตัวโครงการหรือว่าตัวแผนงานของหน่วยงานเนี่ยที่เป็นรูปแบบของเฉพาะ หรือภารกิจเฉพาะเนี่ยสามารถดำเนินการได้นะครับเพราะว่าเราตรงนี้เนี่ยต้องต้องถือว่ามันเป็นเหมือนกับจุดอ่อนอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของการทำกฎระเบียบกลางของ governance ครับซึ่งจริงๆ แล้วเนี่ยทางสพรเนี่ยเราเราพยายามที่จะดำเนินการ แล้วก็จัดทำที่เป็นแทมเพลตกลางให้นะครับแต่เนื่องจากว่าความหลากหลายของหน่วยงานเนี่ยค่อนข้างหลากหลายมากมากนะเนื่องจากข้อมูลที่มันเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นจากตัวแพลตฟอร์มหรือเกิดขึ้นจากบริการเนี่ยค่อนข้างที่จะมีภารกิจแต่ละหน่วยงานประกอบครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นภาระงานที่ทางหน่วยงานเนี่ยจะต้องดำเนินการแล้วก็นำหลักการตรงนี้ไปพัฒนาในส่วนของข้อมูลในของตัวเองนะครับ ทีนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวกิจกรรมนะครับ ที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของการทำ Data Governance นะครับ ก็คือหนึ่งเลยเนี่ยก็คือหน่วยงานจะต้องมีการสำรวจนะครับ สถานภาพแวดล้อมของหน่วยงานก่อนนะครับ ว่าตอนนี้เนี่ยรูปแบบของการจัดสร้างขององค์กรเป็นอย่างไรนะครับถ้าอย่างของหน่วยงานสภาความศึกษาเนี่ยครับ ก็อาจจะต้องดูครับว่ามีการบริหารจัดการหน่วยงานอย่างไรนะครับส่วนการบริหารกับส่วนที่เป็นท้องถิ่นอย่างไร นะครับ ซึ่งตรงนี้โครงสร้างของการ ของการบริหารแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกัน ทำให้เวลาที่เราดำเนินการทำตัวตัวที่เป็นธรรมาภิบาลข้อมูลเนี่ยหรือว่าตัวก้อนนั้นเนี่ยก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันกันนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับ ก็คือเรื่องของตอนที่เรานำไปกำหนดขอบเขตในการทำตัวก้อนนั้นในขั้นต้นนครับเราต้องดูว่าข้อมูลเนี่ยเราจะจัดการในส่วนไหนก่อน นะครับแล้วก็มีใครที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับ ซึ่งมันจะไปสู่ของเรื่องของการกำหนดบทบาทนะครับ ความรับผิดชอบหน้าที่ของแต่ละคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น ตรงนี้เนี่ยในส่วนของอส่วนของขั้นที่3เนี่ยหลายๆที่นะครับ ก็คือจะเริ่มต้นจากการจัดตั้งคณะกรรมการจัดตั้งที่ว่าเป็นคณะทำงานขึ้นมานะครับ ซึ่งอาจจะมีหลายที่เรียกต่างกันนะครับ จะเป็น Data Governance Council ก็ได้หรือเป็น คณะกรรมการอนุกรรมการในการจัดการ Data Governance ในหน่วยงานก็ได้ ซึ่งการตัดตั้งคณะกรรมการตอนนี้ครับบอดี้หรือว่าตัวโครงสร้างเนี่ย แต่ละหน่วยงานที่ผมเคยเห็นนะครับ ค่อนข้างมีความหลากหลายมากๆนะครับก็บางที่เนี่ยเขาจะใช้ลักษณะของการให้ส่วนราชการส่วนกลางเป็นคนดูแลหลักนะครับ หรือบางที่เนี่ยเขาก็จ่ายนะครับอำนาจเนี่ยไปลงไปสู่ของส่วนราชเรียกว่าเป็นส่วนของจังหวัดหรือว่าเป็นส่วนของ ภูมิภาคให้ดูแลบริหารจัดการกันเองก็มีเหมือนกันนะครับ ซึ่งรูปแบบตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทางทางหน่วยงานนะครับในการพิจารณาว่ามันต้องให้เหมาะกับตัวที่เป็นตัวข้อมูล หรือว่าตัวที่เป็นแพลตฟอร์มที่ทางหน่วยงานหรือระบบที่หน่วยงานมีด้วยนะครับเพื่อให้เวลาจัดจัดการเนี่ยเราจะได้จัดการตรงนี้ได้ง่ายนะครับ แต่หลักหลักใจความสำคัญเนี่ยจริงๆล่ะเพียงแค่เป็นการกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนเท่านั้นเองนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยควรมีหน้าที่อย่างไรนะครับ พอเรากำหนดบทบาทหน้าที่ได้แล้วนะครับ สิ่งถัดมาเนี่ยก็คือตอนเราต้องสร้างการรับรู้นะครับ ให้กับคนในหน่วยงานทั้งหมดเนี่ยรับทราบนะครับ ก็คือจริงๆเนี่ยเป็นส่วนของเซสชันของวันนี้นะครับที่ให้ทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมของอบรมแล้วก็สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัว governance มากขึ้นนะครับ ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การกับเครื่องแค่ของคณะทำงานเท่านั้นนะครับเนื่องจากคณะทำงานเนี่ยเขามีหน้าที่ในการรายงานแล้วก็มีการรวบรวมนะครับ แต่จริงๆเนี่ยใจความสำคัญหลักๆเลยนะครับ หรือว่า พลังงานที่ต้องลงไปเยอะที่สุดนะครับก็คือของเรื่องของคนทำงานนะครับเรื่องของคนที่เกี่ยวข้องกับตัว Data โดยตรง ซึ่งตรงนี้นะครับต้องสร้างความเข้าใจนะครับ แล้วก็อาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยน mindset เล็กน้อยนะครับ เพื่อให้หน่วยงานเนี่ยสามารถที่จะนำข้อมูลตรงนี้หรือว่าตามนำองค์ความรู้ตรงนี้ขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันได้นะครับพอทั้งองค์กรนะครับ เราเห็นภาพเดียวกันแล้วว่าสิ่งที่เราจะจัดทำก็ว e r นี้ c เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้ก็เราจะเริ่มไปสู่สเต็ปของการ ทำแล้วนะครับ เรื่องของการทำเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของการกำหนดกระบวนการต่างๆ นะครับ ซึ่งการกำหนดกระบวนการเนี่ย ผมเข้าใจว่าทางสถิติเมื่อเช้าอาจจะมีการพูดถึงบ้างแล้วนะครับ เรื่องของการทำโปรเซสนะครับ เรื่องของการวางแผนนะครับ ว่าเราจะวางแผนจัดอ่า Data ส่วนไหนก่อนนะครับ หรือจะจะมองว่าเราจะปรับปรุงในส่วนไหนก่อนเนี่ย เราก็จะมาเริ่มลงรายละเอียดในส่วนนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะเริ่มลงรายละเอียดส่วนนี้ได้แล้วนะครับ เราอาจจะไปสู่เรื่องของการทำ Data Catalog หรือเรื่องของการจัดระเบียบข้อมูลให้มันเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับพอเราสามารถที่จะรู้แล้วว่าข้อมูลของหน่วยงานมีข้อมูลอะไรบ้างแล้วเนี่ย เราถึงจะเอาข้อมูลแต่ละชุดเนี่ยครับ มาจัดทำตัวที่เป็นนโยบายขึ้นมานะครับเพื่อให้กำหนดว่าชุดนี้ต้องจัดการอย่างไรนะครับ อีกชุดหนึ่งต้องต้องมีการจัดการอย่างไรที่มีความแตกต่างกันนะครับแล้วนำตัวที่เป็น นโยบายตัวนี้ไปปฏิบัติใช้นะครับ พอปฏิบัติใช้เสร็จปุ๊บก็ต้องมีเรื่องของการตรวจสอบนะครับว่าเราเราดำเนินการเนี่ยได้ตามแผนที่เรากำหนดไว้ไหมนะครับแล้วก็มีเรื่องของการติดตามรายงานผลต่างๆ ซึ่งกระบวนการทั้งหมดเนี่ยครับ มันคือรูปแบบเดียวกันกับตัวแผนดูเช็คแอคเลยนะครับ PDCA ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกันกับที่ทางกพรดำเนินงานอยู่ คือเรื่องของราชการ 4.0 นะครับหรือ Good Governance จะเป็นหลักการเดียวกันเลยทั้งหมดนะครับ ทีนี้มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงครับอย่างเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องโครงสร้างแล้วนะครับ บางหน่วยงานเนี่ยก็ก็ใช้รูปแบบนี้เหมือนกันนะครับคือให้สูงสุดเลยนะครับ CEO หรือว่าถ้าจะเป็นส่วนของราชการเนี่ยอาจจะเป็นท่านประหลัดหรือท่านเป็นเป็นท่านอธิบดีนะครับ เป็นส่วนสุดส่วนสูงสุดในการให้บริเป็นส่วนสูงสุดของตัวคณะกรรมการนะครับแล้วก็ถ่ายทอดลงมานะครับเป็น CIO กับ CDO CIO เนี่ยในส่วนราชการเนี่ยเมื่อน่าจะประมาณสัก 6-7ปีที่ผ่านมานะครับ ก็คือมีการแต่งตั้ง CIO แล้วในนามนะครับก็ออาจจะเป็นท่านรองบางท่านนะครับ ที่ดูเกี่ยวกับตัวระบบงานต่างๆของหน่วยงานเนี่ยอันนี้เราเรียกท่านว่า CIO นะครับแต่ตัวตำแหน่งที่เกิดขึ้นใหม่เลยนะครับก็คือ CDO นะครับก็คือต้องมีคนที่ดูแลข้อมูลโดยเฉพาะขึ้นมานะครับ ในส่วนตัวเนี้ยจริงๆ สพรเนี่ยเราค่อนข้างผลักดันให้หน่วยงานเนี่ยมี CDO เป็นของตัวเองครับ แต่เข้าใจดีแล้วครับว่าตอนนี้โครงสร้างของราชการเนี่ย อาจจะไม่ได้เอื้อต่อต่อการที่จะตั้งตำแหน่ง ลักษณะนี้สักเท่าไหร่นะครับ บางบางหน่วยงานเนี่ย CIO กับ CDO เนี่ยก็จะเป็นคนคนเดียวกันนะครับ เนื่องจากว่าบางเนื่องจากว่าท่านเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ดูแลระบบทั้งหมดเลยนะครับ ของหน่วยงาน หรือว่าเป็นคนที่ดูแลข้อมูลของหมดของหน่วยงานเลยเนี่ย บางทีก็จะเป็นคนคนเดียวกันนะครับ ในส่วนที่เป็นด้านบนสุดนะครับสามคนเนี่ยก็จะเป็นส่วนของคนตรวจสอบนะครับ คนที่ดูแลว่าข้อมูลเอ่อคนที่คนที่ดูแลนโยบายต่างๆนะครับ ว่าสิ่งที่ทำคณะทำงานที่ทำมาเนี่ยทำทำเป็นอย่างไร ซึ่งส่วนข้างบนสุดเนี่ย เราเรียกเขาว่า governance นะครับแต่ส่วนถัดมาเลยนะครับ คือส่วนของคนที่ทำงานนะครับ ตรงนี้เราเรียกว่าทีมบริกรข้อมูลหรือว่าทีม data steward นะครับ ซึ่งส่วนใหญ่นะครับ ที่ผมเห็นเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะเป็น ระดับพอไอทีนะครับที่จะรับบทบาทหน้าที่ตรงนี้เป็นหลักนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะอยากจะให้แยกนิดนึงครับ ว่าจริงๆแล้วพอไอทีเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ได้เป็นคนเดียวที่สามารถทำได้นะครับ เนื่องจากว่าการทำก็วันนั้นจริงๆ แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นก็คือต้องมีเรื่องของตัวคอนเทนต์นะครับในเรื่องของตัวบิสเนสเนี่ยผนวกไปพร้อม ๆ กับการทำเทคนิคไปด้วยในตัวนะครับ เนื่องจากว่าทางทางไอทีเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีไม่ได้มีองค์ความรู้ในเรื่องของการที่จะเรื่องของนโยบายหรือเรื่องของความหมายบางอย่างนะครับ ซึ่งบางทีเนี่ยเราจะต้องเอาคนสองประเภทนี้นะครับคือเรื่องของคนของ business กับคนเทคนิคเนี่ยเข้ามาพนวกร่วมกันนะครับเพราะว่ามันจะมีบางบางอย่างบางโมดูลที่จะมีสไลด์ในถัดไปนะครับแต่มีการแบ่งแยกหน้าที่ให้ให้ท่านเห็นชัดเจนนะครับ ว่าแต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่ทำอย่างไรนะครับ แล้วก็ สองคนเนี้ยจะต้องมาผนวกรวมกันอย่างไร ครับ อย่างน้อยเนี่ยขอให้บอดี้เนี้ยมีสองคนนะครับ คือมีส่วนของบิสเนสกับเทคนิคครับมีท่านที่ยกมือนะครับ ท่านพงพงพิสุทธิ์ครับ ครับผมคำถามครับ ครับตรงตรงโครงสร้างนี้ครับ ก่อนหน้าสไลด์นี้มีพี่ได้พูดถึงการกำหนดหน้าที่ให้บุคคลในหน่วยงานใช่ไหมครับครับผมในส่วนนั้นนะครับ มันจะเป็นการ ขอขอกลับไปสไลด์เดิมเมื่อกี้ได้ใช่ไหมได้ไหมครับ ครับคงในตรงโครงสร้างนี้ครับ หลังจากเรากำหนดหน้าที่แล้วครับ มันจะเป็นควบคู่ไปกับการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลด้วยไหมครับ จะยังครับ เพราะว่าตัวนี้จะเป็นเรื่องของการกำหนดหน้าที่ก่อนว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างครับ แต่เรื่องของการกำหนดสิทธิ์นะครับ เราต้องมีอ่าลิสต์ของข้อมูลก่อนนะครับ ว่าข้อมูลมีข้อมูลอะไรอยู่ในนั้นบ้างนะครับ แล้วเราค่อยเอาข้อมูลตอนนั้นนะ่ะมาจัดทำที่เรียกว่า data policy หรือว่านโยบายข้อมูลก่อน นะครับ เพื่อที่จะได้รู้ว่า ข้อมูลแต่ละชุดเนี่ยควรจะจัดการอย่างไรนะครับ แล้วมีใครที่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลนั้นได้บ้างครับครับครับผมครับผมขอเสริมคำถามนั้นได้ไหมครับ ได้ครับ คือตอนผมผมจะผมสนใจอยู่ประเด็นหนึ่งที่บอกว่าให้ให้แต่ให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยเป็นคนทำก o v e นน a n เองใช่ไหมครับ ทีนี้ตอนที่เราให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยเป็นคนขึ้นดัตต้าก e r นน n c นเองนะครับ ทุกหน่วยงานจะ สามารถทำ Data Governance ตัวนี้ขึ้นมาได้ได้หรือได้ทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับใน่งานสามารถจะทำได้หมดเลยครับ แต่ก็เนื่องจากว่าโอเค มันเป็นอาจจะเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่นิดนึงนะครับเนื่องจากมืสมัยก่อนเนี่ย อาจจะมีหน่วยงานกลางในการที่ดูแลนะครับ ยกตัวอย่างอย่างตัวจัดจ้างเนี่ยก็จะมีสำนักงบประมาณหรือกรมบัญชีกลางเขาช่วยดูแลตัวที่เป็นเบียบของการจัดซื้อจัดจ้างโดยตรงนะครับ หรือถ้าเป็น ถ้าเป็นระเบียบสารบัญนะครับก็จะมีสำนักงานนายกใช่ไหมครับในการดูแลระเบียบตรงนี้นะครับโดยตรง แต่เนื่องจากว่าอย่างที่ผมบอกก็คือทางทางหน่วยงานเนี่ยอาจจะมีภารกิจที่ค่อนข้างหลากหลาย แล้วก็แตกต่างกันอย่างเช่นสภาการศึกษาเนี่ยถ้าถ้าให้ผมดูเนี่ยก็เป็นเรื่องของการสร้างนโยบายลงไปที่ส่วนของหน่วยงานศึกษาต่างๆนะครับ ซึ่ง ภารกิจนี้ทางถ้าถามว่าทางสพรมีไหมนะครับสพรเราเองก็ไม่ได้มีส่วนของนโยบายที่ส่วนของการศึกษาเหมือนกันทำให้เวลาการกำหนดตัวที่เป็นนโยบายก็วันแนนนะครับ มันค่อนข้างที่จะขึ้นอยู่กับภารกิจของหน่วยงานพอสมควรนะครับ ก็อาจจะไม่ได้อาจจะมีโปรเซสที่เป็นสเต็ปนะครับ เป็นเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นลักษณะที่การที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนเหมือนกันนะครับ แต่รายละเอียดของตัวเนื้อรูปเล่มหรือว่าตัวเนื้อที่เป็น นโยบายตัวธรรมพิบาลข้อมูลเนี่ยมัน จะค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากๆนะครับเนื่องจากข้อมูลมันค่อนข้างหลากหลายครับ ก็ตรงนี้ครับเป็นเป็นส่วนที่ทางหน่วยงานเนี่ยอาจจะต้องศึกษาตัวกรอบเนี่ยครับแล้วก็นำไปปฏิบัติแล้วก็นำไปอัดแอปตัวที่เป็นนโยบายตรงนี้ให้กับหน่วยงาน เอง นะครับก็ตรงนี้เรียกว่าเป็น เป็นจุดหนึ่งครับ เป็นจุดหนึ่งที่อาจจะเป็นก็ต้องยอมรับเขาว่าเป็นส่วนของการสร้างภาระเพิ่มเติมให้กับหน่วยงานนะครับอย่างที่บอกว่า การที่เราสร้างนโยบายตรงนี้ขึ้นมาครับ มันมีส่วนที่สำคัญเลยนะครับ ก็คือจะทำให้หน่วยงานรู้ว่าข้อมูลของตัวเองเีนข้อมูลอะไรอยู่บ้างครับ แล้วเราจัดการจัดการข้อมูลแต่ละอย่างอย่างไรนะครับอันนี้อยากจะเห็นอยากจะเห็นถึงคุณประโยชน์ของการทำก็แนนด้วยนะครับ เพื่อที่จะเพื่อที่จะไม่ไม่ได้เป็นแบบมองว่าเป็นกำแพงครับ หรือว่าเป็นภาระที่หน่วยงานต้องทำเพิ่มเติมนะครับดีครับขอบคุณครับโอเคครับก็ ในส่วนรูปนี้นะครับก็ยังมีส่วนที่เหลือถัดไปนะครับคือเรื่องของตัว stakeholder ต่างๆ นะครับ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอ๋อครับผมมีมีท่านพันทิพย์ครับครับผมได้เลยได้เลยครับค่ะขออนุญาตนิดนึงค่ะในส่วนตรงนี้ไม่ทราบว่าเวลาที่เอ่อทำโครงสร้างข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐอื่นๆที่จะต้องทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ไม่ทราบว่า DGA เข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนหรือส่งเสริม ให้การทำข้อมูลเนี่ย เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือว่า เพื่อที่จะให้ตอบแพลตฟอร์มที่ทาง g a คิดหรือว่าให้แบบ เหมือนเป็นแพลตฟอร์มเดียวกัน หรือให้เคียงกันสามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้ในอนาคตอย่างไรตรงนี้ครับ ไม่ทราบว่าเข้าไปมีบทบาทในส่วนในทีมหรือว่าในส่วนของคณะกรรมการในส่วนตรงนี้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรค่ะครับผมก็ในเรื่องของนโยบายนะครับ จริง ๆ ทางสพรเนี่ยเรามีตัวที่เป็นนโยบายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอยู่นะครับ หรือว่า ถ้าถ้าบางท่านอาจจะคุ้นชินกับว่าคำว่าแผนดิจีหรือว่าแผนดิจิตอลมากกว่าครับหรือว่า government digital นะครับเรามีการผลักดันในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับในในเรื่องของการแผนในเรื่องของแผนแต่เรื่องของการพัฒนาตัวแพลตฟอร์มนะครับจริงๆ เราสพรเนี่ยเรามีแพลตฟอร์มที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับบางท่านอาจจะยังไม่เห็นว่าว่าทางสพรเนี่ยเรามีแพลตฟอร์มอะไรบ้าง จริง ๆเรา ผมผมมีสไลด์หน้าหนึ่งนะครับที่จะอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมแต่เดี๋ยว ขอขออนุญาตยกไปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อไปถึงสไลด์หน้านั้นเนี่ยผมจะให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวตัวที่ทางสพเราผลักดันที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับข้อมูลเนี่ยมีวัตถุประสงค์ของแต่ละแพลตฟอร์มแตกต่างกันอย่างไรนะครับแต่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ คือจะเป็นส่วนหลักเลยนะครับของสไลด์หน้าท้ายๆของของสไลด์ชุดนี้นะครับก็คือเรื่องของการผลักดันการจัดเตรียมข้อมูล ซึ่งสปรเนี่ยเราก็ได้ไปผลักดันนะครับให้หน่วยงานเนี่ย มีการจัดทำข้อมูล ให้เป็นรูปแบบเขาเรียกว่าเป็นรูปแบบ machine readable หรือว่าข้อมูลที่เครื่องสามารถอ่านได้นะครับซึ่งข้อมูลลักษณะที่เป็น machine readable เนี่ยมันจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงานราชการนะครับอันนี้เป็นประโยชน์อย่างแรกที่กับประโยชน์อย่างที่ 2 คือ มันสามารถที่จะต่อยอดเชื่อมโยงข้อมูล ลักษณะที่ข้อมูลคุยกันเองได้นะครับซึ่งพอเวลาที่เป็น machine readable เครื่องมันเข้าใจแล้วนะครับ ว่าข้อมูลเนี้ยเป็นข้อมูลอะไร เวลาที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลเนี้ยก็สามารถทำได้ง่ายขึ้น ซึ่งตรงนี้ทางสพรเราได้ได้ออกลักษณะที่เป็น practice นะครับ หรือเป็นแนวปฏิบัติให้หน่วยงานเนี่ย สามารถนำไปปรับปรุงนะครับ ข้อมูลของตัวเองได้นะครับ ในส่วนนี้ก็จะมีการยกตัวอย่างมาให้ในวันนี้ให้เห็นด้วยครับ ครับโอเคนะครับ ครับผมคุณนินาครับค่ะเอ่อ ถามนิดนึง พอดีเมื่อกี้นี้เอ่อท่านวริได้พูดถึงเรื่องของแผนดิจิตอลใช่ไหมคะซึ่งตรงนั้นที่ที่หน่วยงานแต่ละหน่วยงานได้มีการดำเนินการหรือ เอ่อเอ่อปฏิบัติกันมาก่อนก่อนหน้านี้แล้ว อยากถามนิดนึงว่า เอ่อแผนดิจิตอลเนี่ย แต่ละหน่วยงานเลย จะต้องรอจากส่วนกลางที่เป็นต้นสังกัด เอ่อให้สัญญาณมาไหมว่า เอ่อตอนนี้มีมีภาพรวมของแผนดิจิตอลในภาพรวมของกระทรวงแล้วนะ เพราะฉะนั้นจากตรงนี้หน่วยงานแต่ละหน่วยเนี่ยเอาภาพรวมของกระทรวงตรงเนี้ยไปสู่แผนดิจิตอลของตัวเองต้องรอขนาดนั้นไหมคะถามว่าต้องรอไหมนะครับอันนี้บอกตามตรงว่าไม่ต้องรอเลยครับ เนื่องจากว่าตัวแผนนโยบายของของดิจิตอลเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ซึ่งปกติแล้วนะครับ แผนของหน่วยงานเองเนี่ย ก็จะมองเรื่องของโครงสร้างของตัว จะมีเรื่องของโครงการเรื่องของการบริการอยู่แล้วนะครับ หรือว่ามีเรื่องของการให้บริการประชาชนลักษณะนี้อยู่แล้วซึ่งการให้บริการประชาชนเนี่ยแน่นอนครับมันเกิดตัวข้อมูลขึ้นมาครับซึ่งมันก็เป็นเอกเทศของหน่วยงานที่เขามีบทบาทภารกิจอะไรที่แตกต่างไม่ไม่เกี่ยว คือแทบจะไม่เกี่ยวข้องกันอยู่แล้ว ที่จะต้องรอจากภาพรวมถูกไหมคะใช่ครับ แต่มันจะมีหนึ่งครับส่วนเล็กๆนะครับ ก็คือเรื่องของการแชร์เดต้าอืมใช่อที่จะ มีเรื่องของการเปิดข้อมูลหรือว่าเปิดเผยข้อมูลตรงนี้ เก็บไว้นิดนึงนะครับตรงนี้แหละเป็นเป็นเป็นจุดเล็กๆแต่เป็นจุดที่สำคัญมากนะครับ ที่ททำให้แผนแต่ละหน่วยงานเนี่ยมันสามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้นะครับมันจะมีบดตรงนี้ครับอีพีบดสั้นๆ นะครับ เรื่องของการแชร์ Data หรือการเปิดเผยข้อมูลเข้ามานะครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับ ก็ในส่วนนี้นะครับ เป็นส่วนที่สำคัญนะครับในการดันแล้วก็ทาง ครับผมอาจารย์ขอนิดนึงค่ะแป๊บหนึ่งได้ครับได้ครับกำลังจะชี้ให้เห็นว่าความเชื่อมโยงสิ่งที่อาจารย์วริศกำลังพูด กับในเรื่องของตัวเพีย้ระบบราชการ 4.0 นะคะว่าสิ่งที่อาจารย์วริศกำลังให้ความชัดเจนหรือว่าให้ความกระจ่างในกระบวนการของการทำตัวดิจิทัลหรือว่าข้อมูลทางรัฐบาลภาครัฐเนี่ย มันเชื่อมโยงกับกรอบระบบราชการ 4.0 ด้วย ในเรื่องของไม่ว่าจะแชร์ข้อมูลนะคะ เชื่อมโยงเปิดกว้างเชื่อมโยงตรงนี้ค่ะอันนี้อยากจะให้ผู้ที่กำลังฟังอยู่จะได้เห็นภาพของการทำเรื่องนี้แล้วก็เชื่อมโยงกับระบบราชการ4.0เพื่อจะตอบโจทย์ทั้งที่อาจารย์บริกำลังพูด แล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการที่จะบูรณาการข้อมูล แล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการขับเคลื่อนระบบราชการเป็นราชการ 4.0 ด้วยค่ะ อบคุณครับอันนี้นะครับเป็นหัวใจสำคัญเลยครับในการผลักดันนะครับ ซึ่งเราก็จะเห็นนะครับ ว่าผลักดันเนี่ยจริงๆเราผลักดันอยู่หลายส่วนนะครับทางกพรเองก็จะมีการผลักดันในเรื่องของ PMQA นะครับ เรื่องของตัวชี้วัดประจำปีต่าง ๆ นะครับ ซึ่งจะพยายามนะครับ มีการเรื่องของสอดแทรกเรื่องของตัว Data หรือว่าเรื่องของการแชร์ Data เรื่องของการ Open Data เนี่ย ลงไปในตัวชี้วัดนะครับ เราก็จะเห็นในการผลักดันในส่วนนี้อยู่แล้วนะครับส่วนที่เป็นอย่างที่อย่างที่เรียนนะครับ คือตัวแผนพัฒนารัฐบาลดิจิตอลเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย ใจความสำคัญหลักๆนะครับในเรื่องของการใช้ Data หรือการทำบริการให้เป็นรูปแบบของศูนย์กลางนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะมีเรื่องของพัฒนาแพลตฟอร์มเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ ซึ่งตอนนี้ถามก็อย่างที่เรียนเรียนให้ทราบครับว่าหน่วยงานเนี่ยไม่ต้องรอเลยนะครับหน่วยงานสามารถที่จะปฏิบัติตามตัวที่เป็นภารกิจของหน่วยงานได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีอย่างมีอาจจะมีคำหนึ่งมีคีย์เวิร์ดหนึ่งนะครับที่อาจจะต้องแปะไปกับทุกแผนหรือว่าทุกโครงการที่หน่วยงานเนี่ยทำเลยครับก็คือเรื่องของการใช้ Data หรือการเปิดเผยข้อมูลนะครับก็จะเป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆนะครับเป็นคีย์เวิร์ดเล็กๆแต่เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากๆนะครับในการที่จะเชื่อมโยงข้อมูลหรือบูรณาการ ตรงนี้เข้าด้วยกันนะครับตรงนี้นะครับเป็นเป็นส่วนหนึ่งนะครับ แล้วก็เรียกว่าในภาพนี้ก็จะมีมีคนหนึ่งเลยนะครับ ก็คือส่วนของ stakeholder เนี่ยที่ต้องมาจัดการเกี่ยวข้องกับในส่วนนี้นะครับเพราะว่าคนนี้นะครับจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับในบ้านหน้าบ้านนะครับ และเป็นคนที่ใกล้ชิดกับตัวข้อมูล มากที่สุดนะครับ ในส่วนนี้เนี่ย คนที่ทำงานจริงๆเนี่ยก็คือต้องส่งถ่ายไปที่ตัวคณะกรรมการแล้วก็มีการรายงาน ผลต่อไปครับ ครับผมคุณบวรศักดิ์นะครับยกมือนะครับ มีคำถามใช่ไหมครับโอเคครับ ขอบคุณมากนะครับ ก็อ่าพอดีเมื่อกี้ช่วงตอนที่อาจารย์เข้ามาก็ติดภารกิจไม่ได้ฟัง อาจารย์ทั้งหมดแต่ดูจากเอกสารนะครับ คราวนี้ผมอยู่ในฐานะของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษานะครับ ก็เลยอยากรบกวนสอบถามอาจารย์ในมุมมองนิดนึงว่า ที่เรากำลังดำเนินการตามที่สพรกำลังดำเนินการให้หน่วยงานเนี่ย ถ้าเราจะทำให้มันเกิดขึ้นจริงในฐานะในฐานะบทบาทของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่เป็นหน่วยงานกลาง หน่วยงานหน่วยงานส่วนราชการส่วนกลางนะครับ ที่ไม่มีส่วนภูมิภาคหรือที่ใดๆแต่เป็นหน่วยงานจัดทำภารกิจเกี่ยวกับนโยบายการศึกษาของประเทศนะครับ แล้ววันนี้เรายกยกภารกิจการสนับสนุนทรัพยากรการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาครับ โดยดูไปที่ชุดข้อมูลของผลิตภัณฑ์ GPP สาขาของจังหวัดใช่ไหมครับเขาเนี้ยตั้งแต่ฟังมาตั้งแต่ ภาคภาคเหนือจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับภาคสุดท้ายเนี่ย ก็จะเห็นว่าจะชุดข้อมูลนะครับที่ที่ทางด้านการศึกษา มันค่อนข้างจะจะเยอะใช่ไหมครับ แล้วก็เป็นข้อมูลที่ใหญ่นะครับ แล้วก็แบ่งออกเป็นแต่ละประเภทของของของมันนะครับ เวลานั้นจะนำมาใช้การรวบรวมเนี่ยมันเลยจะกับหาเจ้าภาพหรือ หน่วยงานไหนที่จะเป็นผู้รวบรวมใช่ไหมครับคราวนี้มันก็จะมีลักษณะแบบว่าอย่างที่พอเข้าใจก็คือจะเห็นว่าอันที่หนึ่งเนี่ยหน่วยงานในในท้องในพื้นที่ครับเป็นคนจะทำชุดข้อมูลแล้วส่งมาให้กับหน่วยแม่ก็คือหน่วยงานส่วนกลางกับอีกงานหน่วยงานนึงที่จะเห็นก็คืออ่าจากส่วนกลางเนี่ยรับรายงานมาจากหน่วยงานท้องถิ่นตัวเองใช่ไหมครับ มันก็จะเป็นเหมือนที่อาจารย์ปุ๊กอธิบายจากทางจังหวัดใช่ไหมครับจากบนลงล่างแล้วก็จากล่างขึ้นบนอะไรเงี้ยครับ คราวนี้ถ้าเราสกุปลงมาสั้นๆเองเป็นเกี่ยวกับด้านการศึกษาครับ อันนี้ขอเท้าความว่าพอดีเคยอ่านเอกสารของสมัยก่อนยังเป็นกระทรวงเทคโนโลยีครับก่อนเป็นเป็นเป็นดิจิตอลนะครับเขามีคู่มือที่ให้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับแนวทางในปัจจุบันที่กระทรวงดีหรือสพร กับสำนักงานสีกำลังให้ดำเนินการใช่ไหมครับคำถามที่หนึ่งนะครับ ครับตอบคำถามตรงนี้ก่อนนะครับ ว่าวัตถุประสงค์เนี่ยเป็นวัตถุประสงค์เดียวกันนะครับ คือเรื่องของการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับ แต่ในเรื่องของเล่มตัวนั้นนะครับ รายละเอียดเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ มันจะเป็นค่อนข้างเทคนิคนิดนึงนะครับเรื่องของตัวการสร้างมาตรฐานข้อมูลขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับหรือว่าการแลกเปลี่ยนผ่าน XML นะครับว่า XML ของหน้าตาข้อมูลเนี่ยควรจะเป็นหน้าตาอย่างไรนะครับ ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ ตัวอย่างที่อยู่ในเล่มนั้นจะเป็นเรื่องของสารบัญ ะครับหรือว่า e สารบัญนะครับหรือว่าระบบ ECMS นะครับ ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลหนังสือหนังสือราชการนะครับ ผ่านตัวระบบที่เป็น e สารบัญขึ้นมาครับ ก็จะมีเรื่องของอทำอย่างไรนะครับ ในการพัฒนาตัวระบบให้มันเชื่อมโยงกันได้นะครับตัวส่วนใหญ่เนี่ยถ้าถ้าเล่มนั้นถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจะเป็นเรื่องของเทคนิคในการพัฒนาตัวระบบให้เชื่อมโยงตัวงานสารบัญได้นะครับก็จะต่างกับกับยุคนี้พอสมควรครับ ครับก็มันสามารถเป็นพื้นในบางประเด็นที่เอามาประยุกต์กับแนวทางในปัจจุบันที่สพรกำลังจะดำเนินการด้วยใช่ไหมครับเกี่ยวกับไอ้ด Data c ต t ล l อกหรือ Open Data ชุดข้อมูลตรงนี้ถูกไหมครับ เพราะเพราะในท้ายใช่เพราะในท้ายเล่มของคู่มือนั้นนะครับ ก็จะมีกรณีศึกษาของด้านการศึกษาอยู่เหมือนกัน ที่พยายามจะเอาเลขบัตรประชาชนนะครับเข้าของเข้ามาใช้ในระบบการศึกษาเป็นข้อมูลสถิติอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ ครางนี้โอเค ถ้ามันมีการปรับเพราะว่ามันเป็นแนวเริ่มต้นก็คือบางส่วนก็ยังพอที่จะเอามาทำให้เห็นภาพชัดของการจะเป็นกระบวนการที่จะลงไปเก็บข้อมูลใช่ไหมครับยิ่งถ้าเราสโคบในเรื่องของทรัพยากราการศึกษาที่ไปที่ GDP การศึกษาเนี่ยครับมันจะเป็นค่าใช้จ่ายทางการศึกษาถ้าส่วนใหญ่ใช่ไหมครับอาจารย์ที่ที่ที่จากที่ที่มาชาวิทยากรเขาได้มาแลกเปลี่ยนนะครับ คราวนี้ถ้าเราจะนำ มาเป็นอ่าเขาเรียกว่าไงดี มาเป็นการจัดกระบวนการทางทางมาตรฐานเนี่ยนะครับ ข้อมูลเนี่ย ในชุดข้อมูลเฉพาะอ่า g p p อย่างเงี้ยครับอาจารย์ มันสามารถทำมาออกมาเป็นรูปแบบของการจัดทำที่ที่คู่มือที่พูดตอนแรกได้ไหมครับ ถ้าเรามาเปรียบเทียบก็คือเป็นการจัดทำมาตรฐาน พื่อการเชื่อมโยงข้อมูลสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาในกรณีของอ g p p การศึกษาอย่างเงี้ยครับ เพราะว่ามันเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับหลายกระทรวงมากใช่ไหมครับ แล้วข้อมูลค่อนข้างจะเป็นข้อมูลใหญ่เหมือนกันนะฮะถ้าจะเก็บ เพราะว่าหน่วยงานการจัดการศึกษามีทั้งในกระทรวงศึกษาและนอกกระทรวงศึกษาใช่ไหมครับ แล้วก็มีการศึกษาตั้ง แต่ะปฐมวัยจนถึงการศึกษานอกระบบและอัจฉริยะใสครับตั้งแต่ปฐมมัธยมอะไรเงี้ยครับอาจารย์ ครับผมก็จากที่ฟังนะครับ ก็มันจะมีหลายเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้องพอสมควรนะครับ ก็หนึ่งคือเรื่องของการ อาจจะต้องมีเรื่องของการนิยามก่อนนะว่าตัวการศึกษาเนี่ยความหมายจริงๆแล้วมันคือเรื่องอะไรนะครับ ก็คือเราเราพยายามที่จะพยายามพยายามที่จะกำหนดตัวที่เป็นความหมายตัวนี้ออกมาให้ชัดนะครับ แล้วก็สื่อสารให้กับคนคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยครับเข้าใจในส่วนของคำเนี้ยคำที่เป็น เป็นพื้นฐานตรงนี้ครับชัดเจนก่อนนะครับ อันนี้เป็นเป็นส่วนแรกนะครับในในการที่จะเริ่มดำเนินการขับเคลื่อนนะครับ ถ้าถ้าตรงนี้นะครับ ความหมายมันอาจจะมีผิดเพี้ยนไปเนี่ยการดำเนินการเนี่ยอาจจะผิดเพี้ยนไปตั้งแต่ต้นเลยก็ก็เป็นไปได้ครับ ซึ่งในส่วนนี้มันเป็นส่วนแรกเลยนะครับในการทำ governance เนื่องจากว่า governance เนี่ย มันเป็นเรื่องของการ define ข้อมูลนะครับให้ให้แต่ละคนเนี่ยมีความหมายตรงกันมีความหมายแบบเดียวกันนะครับ แล้วตรงนี้มันจะต่อยอดไปเรื่องของการจัดทำข้อมูลหรือการจัดเตรียมข้อมูลนะครับ เพื่อที่จะลงไปในรายละเอียดของเนื้อข้อมูลแล้วนะครับ ซึ่งการลงไปในรายละเอียดของเนื้อข้อมูลเนี่ย ก็จะมีเรื่องของการกำหนดมาตรฐานข้อมูลขึ้นมานะครับ ยกตัวอย่างเช่น ตัวอันนี้เป็นเรื่องอาจจะเทคนิคนิดนึงนะครับ ก็คือลงไปเรื่องของสมมติเป็นเป็นชุดข้อมูลของเลขบัตรประจำตัวประชาชนของ อาจจะเป็นผู้ศึกษานะครับสมมตินะครับก็ ก็ต้องมีการกำหนดมาตรฐานนะครับว่าเป็นข้อมูลที่เป็นแรก 13 หลักนะครับแบบไม่มีตัวขีดขั้นกลางนี่ครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นเป็นมันจะเริ่มอาจจะลงเป็นเรื่องของเทคนิคพอสมควรนะครับ แต่ตรงนี้เนี่ยเราอาจจะเป็นเรื่องของการตั้งมาตรฐานขึ้นมาได้ก่อนนะครับ ซึ่งถ้าเราตรงนี้เรามีมาตรฐานครบทุกชุดข้อมูลครับเวลาที่เราจะแลกเปลี่ยนนะครับหรือว่าเวลาที่เราจะจัดทำตัวที่เป็นนโยบายของข้อมูลเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำได้ง่ายครับ ครับงั้นขอขอขอถามอีกนิดนึงนะครับขออาจจะขอถามยาวนิดนึงก็คืออย่างกรณีที่ดรมนศักดิ์ได้มาให้ข้อข้อมูลแล้วก็มาแนะนำครับ ก็จะมีชุดขององค์กรธรรมธิบาลองค์ประกอบธรรมธิบาลใช่ไหมครับ ที่ส่วนราชการจะมีการเอาไปจัดทำใช่ไหมครับที่เป็นตอนนั้นท่านบอกว่าเป็นกล่องสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับสามสีกล่องทำนโยบายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้อาจารย์พอนึกภาพออกตรงตรงตรงข้อหัวข้อที่ผมพูดใช่ไหมครับ ไม่รู้ผมพูดคำครบหรือเปล่า ใช่ไหมครับ อาจารย์อาจารย์พอนึกออกใช่ไหมครับองค์ประกอบของธรรมธิบาล ไม่แน่ใจว่าในส่วนไหนเหมือนกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ลองขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นภาพอันนี้กันคืออ่างั้นเดี๋ยวระหว่างรอเจ้าหน้าที่ครับก็คือต้องมีการประกาศนโยบายหรืออะไรเงี้ย แต่พอในส่วนที่เราฟังมาเหมือนกับวันว่า ตัวกรมเป็นตัวที่ประกาศเป็นของกรมเองว่าจะเป็นอย่างไรนโยบายอย่างไรออกมาเป็นยังไงใช่ไหมครับ มีการตั้งขึ้นมาคราวนี้ด้วยบทบาทภารกิจมันเป็นการขับเคลื่อนเนี่ย แต่แต่ชุดข้อมูลเดิมที่ถามเมื่อกี้ที่ว่าออกมาเนี่ย การจัดตั้งคณะทำงานที่มีชื่อว่าการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำมาตรฐานข้อมูลเนี่ยครับเพื่อการบูรณาการของภาครัฐคณะทำงานเพื่อจะทำมาตรฐานข้อมูลนี้คือ จะเป็นชุดเดียวกับคณะกรรมการที่อาจารย์พูดเมื่อกี้บ้างไหมฮะหรือว่าชื่อมันเปลี่ยนไปจากอันนี้ชื่อเดิมแต่ชื่อปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้หรือว่ามาคนละชุดเลยครับ เข้าใจว่าเป็นชุดเดียวกันนะครับ เนื่องจากบทบาทเนี่ย น่าจะค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะครับ คือเรื่องของการจัดการ Data นะครับหรือว่า การจัดการข้อมูลนะครับ แต่อาจจะเป็นภารกิจเฉพาะนิดนึงคือเรื่องของการสร้างมาตรฐานขึ้นมานะครับ ซึ่งจริง ๆ แล้วเรื่องของการสร้างมาตรฐาน เนี่ย เป็นเป็น เรียกว่าเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะครับขออนุญาตครูนะครับเป็นกรอบนะครับ น่าจะเป็นอ่า เป็นชุดเดียวกันใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับ จริงๆจริงๆหลักใจความสำคัญของตัวธรรมะไม่มาข้อมูลก็ก็วันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดเลยครับทำในกรอบตรงสีฟ้าเนี่ยครับก็เป็นที่ที่ ใช่ไหมครับ ใช่ครับ อันนี้เรื่องของตัวคณะกรรมการเนี่ยจะเป็นเรื่องเรื่องเรื่องกล่องด้านซ้ายบนนะครับ ก็คือเรื่องของสิทธิหน้าที่รับผิดชอบต่างๆนะครับ ครับ เพราะว่าถ้าที่ที่ที่นำคู่มือเดิมมามามาอ่านศึกษาประกอบอะครับพอดีว่าอ่านก่อนที่จะมีการจัดประชุมอะครับเราก็มาเจอกับตัวเอกสารใหม่ที่ทางสพรทำขึ้นนะครับ อันนี้อาจจะไม่ได้เป็นทาง ทคนิคทางไอทีเลยอาจจะใช้คำไม่ไม่ไม่ถูกต้องนะครับ แต่เอาตามความเข้าใจของยูเซอร์พวกก็คือพอถ้าเราจะจัดทำชุดข้อมูลอย่างเงี้ยครับจาก GPP การศึกษาเนี่ยโอเค อย่างที่อาจารย์บอกว่ามันควรจะต้องมีการจัดทำมาตรฐานหรือคำนิยามของของชุดข้อมูลเนี่ยให้มันให้มันชัดใช่ไหมครับ อย่างเช่นการจัดทำเขาเรียกว่า องค์ประกอบของการจัดทำมาตรฐานข้อมูลเนี่ยครับต้องมีนิยามมาตรฐานข้อมูล มันควรเป็นนิยามมาตรฐานข้อมูลสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา เราอาจจะต้องระบุไปใช่ไหมครับว่า เป็นกรณี GDP การศึกษาอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ เพราะว่าถ้ากับคำว่าสนับสนุนทรัพยากรศึกษาโอ้มันจะกลายเป็นสมมุติว่าเราเอาเอาหลัก 4M มาใช่ไหมครับในมนนี่แมทเทียลแล้วก็แมネจเมนต์เข้ามา